ครับผมนายธีรวุฒิหานแก้ววิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการจังหวัดเชียงรายสำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผมคิดว่า กลุ่มผู้พิการของจังหวัดเชียงรายก็ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราก็ต้องขอขอบคุณกระทรวง ICT นะครับ แล้วก็ งานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการจัดอบรมในครั้งนี้ และหวังว่าในโอกาสต่อๆไปก็คงจะมีการจัดอบรมสำหรับรุ่นต่อๆไปครับ สวัสดีครับ ผมหนอคำสมสวัสดิ์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว วันนี้ได้รับโอกาสจากกระทรวง ICT ให้เข้าอบรมในการใช้การคอมพิวเตอร์ แล้วก็พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผมถือว่ามีประโยชน์ ต่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากเลยนะฮะโครงการนี้ ซึ่งก็จะทำให้คนพิการหลาย ๆ คนได้รับโอกาสตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร แล้วสามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานในการประกอบสัมมาอาชีพ และก็ในการดำเนินชีวิตนะครับ ยังไงก็แล้วแต่กระผมตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ กระทรวง ICT ที่สนับสนุนโครงการดีๆนี้ให้เกิดขึ้นกับผู้ด้อยโอกาสนะฮะต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยครับผม